ุณเพื่อนเออเอาเอาเอาเข้านี่ว่ะแม่ไม่เห็นนะเพื่อนนะ มาโอ้โหเหรียญเต็มแถวไป มาอีก โอ้โหโอ้เจ็ดพันสองเพื่อนช็อตนี้ เต็มคาราเบลเลยนะเพื่อนเอ้ย เอาเรื่องเอาเรื่องเออบวกมาเจ็ดคือสี่หนึ่งหกกระจัน ครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัตกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับ กับไอ้ฮัมแลนด์นะครับเพื่อนๆนะอ่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเล่นเกมใหม่ของค่ายพีจีอีกเช่นเคยนะผมกับเอสการเดียนไลซี่นะครับผมรือชาวแอดการ์ดพังงานนะครับนะอ่าวันนี้ก็มากับทุนที่เหลือจากเมื่อวานนะครับ 434่เพื่อนๆนะอ่าเรามาดูอัตราการจ่ายต่างๆกันก่อนเลยครับผมว่ามีอะไรกันบ้างครับเพื่อนๆอ่าตัวแรกนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัววายนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นตัวสแคปเตอร์ครับเพื่อนอ่า ต่อมาก็จะเป็นตัวจ่ายแพ็กสุดเป็นหีบสมบัติรองลงมาจะเป็นอาวุธของชาวแอดการ์ดนะครับ ผม แล้วก็หน้ากากนะฮะ แล้วก็น่าจะเป็นแตรนะครับผม แล้วก็เหรียญนนะฮะ แล้วแก้วเบียร์ครับส่วนตัวหนังสือจะเป็นตัว A ตัว K ตัว Q ตัว J แล้วก็เลข 10นะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัว Y นะครับผม อ่าก็จะขึ้นมาขอบเงินปุ๊บ ขอบเงินแตกก็จะกลายเป็นขอบทอง พอขอบทองแตกปุ๊บก็จะกลายเป็นตัว Y ให้ทันทีนะครับผมอันนี้จะเป็นฟิวเจอร์ของตัวคูณนะเพื่อนๆนะก็จะขึ้นตามนี้ให้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นฟิวเจอร์ของการหมุนฟีสปินนะครับ ต้องเข้าสแคตเตอร์ทั้งหมด 4 อันนะเพื่อนนะ ถึงจะได้ฟีสปิน12 ครั้งนะครับผมนี่จะเป็นฟิวเจอร์การซื้อฟีสปินนั้นเพื่อนนะน่าสนใจน่าสนใจอันนี้จะเป็นวิธีชนะรางวัลนะครับ อยู่ที่2,025 วิธีจนถึง 32,400 วิธีเลยทีเดียวเชียวนะครับห่าหมดแล้ว เพื่อนๆก็เข้าไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมกันได้นะครับ ผมมาจะเริ่มเล่นกันแล้ววันนี้ก็มากับทุน340นะมา มเปิดที่20นี่แหละเพื่อนๆปล่อยออโต้ไปเลย30ครั้งนะครับ ผม มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อนจะมาไหมจะมาไหมไม่มานะไม่มาเลยนั่นนะเงียบกลิบไปเลยนะ มาหน่อยขออีกหน่อยไม่เข้าอะไรเลยเพื่อนเลยไม่เข้าอะไรเลย ไม่เข้าอะไรเลยอืมจากครึ่งทางอยู่แล้ว จากครึ่งทางอยู่แล้วไม่เข้าเลยเป็นว่าเ้ยน้ำตาจะไหลนะโอ้โหเกมใหม่เขาบอกว่าแตกยับแตกหนักโชว์เขาหน่อยที่ลูกโชว์เขาหน่อยที่อืมออ้ยตัววายมาช่วยโอ้โหเคเต็มแถวไปเคมาเอ้ยได้ตัววายเพิ่มมาอีกครับผมวายสามตัวเพื่อนเอ้ยเจมาไปอีกเออโอ้โหได้วายไปอีกสองแถวอืยได้ตัววายเชื่อมมาอีกเอ้าไปกันยาวๆครับอย่างนี้ช็อตนี้เท่าไหร่ อุ้ยพันหกร้อยครับผมเอาเอา ได้อยู่ได้อยู่ ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดนะ ไปกันต่อครับผมเอาเคมาเข้าอะไร คิวคิวเออได้คิวตัววายช่วยชีวิตเต็มแถวไปดิอย่างนี้มาอีกไหมมาอีกครับผมมาอีกขออีกกูขวานไปมาอีก นี่หมดแล้วแต่ดอกนี้ได้มาอีกสามพันสี่เพื่อนๆเลยไปกันครับผมยาวๆยาวๆสแคตเตอร์โอ้โหสแคตเตอร์มาสองเลยนะเมื่อกี้แม่บทบทจะเงียบไปเงียบไปเลยนะบทจะมาเข้ามาต่อเนื่องนั้นเพื่อนนะบวกมาละห้าพันนะเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอ้ยสแกตเตอร์มาอีกสองมาอีกไหมไม่มามาอีกไหมเฮ้ยพับไม่มา อ้ไม่เข้าเฉยเลย อุ้ยสเก็ตเตอร์มาอีกหนึ่งเอาอีกสามครั้งว่ายังไงรัตนา จะให้กันหรือเปล่าไม่ให้เลยนะหืมขู่ไม่เข้าแล้วเพื่อน อย่างนี้ต้องเพิ่มเบ็ดนะ เพิ่มเบ็ดเผาหัวไปก่อนเลยนะเพื่อนนะ ไปเจ็ดสิบไปเลย ไปครับผมเอาโตไปสักสิบครั้งก่อนนะเพื่อนนะ มาดูกัน มาไหม ไม่เข้าเยี่ยวอ่ะ ไม่เข้าเยี่ยวอ่ะไม่เข้าเยี่ยวอ่ะ ไม่เข้าเยอะอ่ะเพื่อนดูดิฟีสปินมันหลอนอยู่นั่นแหละ อีกสี่ครั้งเอ้ามาฟีสปินมาสองแล้ว เอ้าโอ้ยมาสี่ยังเพื่อนเข้าเฉยเลยเนี่ยไปไปกันงนี้ไปกันครับผมมาเปิดแรกว่ายังไง เปิดแรกไม่เข้า เปิดที่สองมาคิวเคเคี๋ยวสองไม่เข้า เอ้ามาอย่างไรอยู่ อย่างไรอยู่ เหรียญไหมเหรียญไม่เข้าช็อตนี้บวกมา448แล้วเลยนะเอาเจมาเต็มแถวไปไอ้คืออืมเอาหีบสมบัติมาอืมมาให้แค่สองชุดนะแต่บวกมาอีกพันแปดครับเพื่อนไปกันต่อไปกันต่อฮึบแก้วมาแก้วเบียร์มาแก้วเบียร์มาเอาอะไรหีบสมบัติอืมมาให้แค่ช็อตเดียวแล้วบวกมาอีกห้าร้อยครับผมไม่เข้าอีกแล้ว ห้าครั้งไม่เข้ามาไหมไม่เข้าอีกแล้วฮึบฮึบไม่เข้าอีกแล้วอือหือือหือโอ้คเพื่อนเออเอาเอาเอาเข้านี่ว่ะแม่ไม่เห็นนะเพื่อนนะ มา โอ้โห เหรียญเต็มแถวไป มาอีก โอ้โหโอ้โหเจ็ดพันสองเพื่อนช็อตนี้เต็มคาราเบลเลยนะเพื่อนเอ้ยเอาเรื่อง เอาเรื่อง เออบวกมา 7,800 ครับผม เบ็ดเสร็จช็อตนี้บวกมาหมื่นแล้วเนื่อนะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องไปกันต่อ ครับผมไปกันต่อ มาอีกไหมไม่มาเลยเพื่อนไม่เข้าเอาสแคตเตอร์สแคตเตอร์มาสองแม่หมดเอาเพิ่มไปเลยครับผมเบ็ดร้อยไปเลยครับเบ็ดร้อยไปเลยร้อยห้าสิบไปเลยครับ มาเดี๋ยวมาดูกัน ปล่อยเอาตัวอีกสักสิบครั้งนั่นไหมนะ มาครับมา มาไหม มาไหม มาไหมไม่มา โอ้โหไม่เข้าเลย อีกห้าครั้งนั่นเลยเอาสิบมาหนึ่งแถวอู้เต็มช่องไปด้วยมาอีกไหมก็ตัววาย ช่วยเหรียญเต็มช่องไปอะไรอีกบวกมาอีกเท่าไหร่ครับหมื่นหกเพื่อนๆเออคือเต็มคาราเบลนะ เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลมาอีกไหม อีกสามสี่ครั้งอีกสามครั้ง ขอหน่อยขอหน่อยฮึบอืมไม่เข้าแล้วอีกหนึ่งครั้งอันนี้อืมนะน่าจะให้มาแค่นี้นะเพื่อนผมจะพอดีกว่านะครับ ผมมาเดี๋ยวไปถอนกันเลยแล้วกันนะครับ ผมมาขออนุญาตลีหน้านิดนึงนะครับ อ่าบวกมา 29,895แล้วเพื่อนนะถอนไปเลย 29,000นั้นเพื่อนนะ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 ส่วนเพื่อนนอยากจะร้องเล่นรืะตื่นเต้นแต่ผมลองกดเข้าไปได้นะครับผมมายังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวรับเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงฝากทุนกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมบุ้ยบุ้ย